สำหรับประโยค好的我会把它包起来这样你就可以把แปลว่า โอเคดิฉันจะจัดห่อ เพื่อให้คุณฝากขึ้นเครื่องในห้องสัมภาระได้ค่ะ คำว่า好的แปลว่า ดีหรือโอเค คำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า会แปลว่าสามารถหรือได้ คำว่า ะเป็นคำไวยากรณ์วางหน้ากรรมเพื่อเน้นที่ผลลัพธ์ของการกระทำที่เกิดขึ้นกับกรรมของประโยคคำว่าฮะแปลว่ามันคำว่าเป้าฉีไหล แปลว่าห่อ จัดห่อคำว่าเจออย่าง แปลว่าอย่างนี้คำว่า มี แปลว่าคุณคำว่า就可以แปลว่าก็ได้คำว่า ป่า เป็นคำไวยากรณ์วางหน้ากรรมเพื่อเน้นที่ผลลัพธ์ของการกระทำที่เกิดขึ้นกับกรรมของประโยคคำว่าฮะแปลว่ามัน คำว่าฝั่งแปลว่าวาง คำว่าใส่แปลว่าที่ คำว่าชิงดีแปลว่าสัมภาระ คำว่าช่องแปลว่าช่อง คำว่าละแปลว่าแล้ว สำหรับประโยค 谢谢你想的这么周到แปลว่าขอบคุณครับที่คิดถึงเรื่องนี้คำว่า谢谢您แปลว่าขอบคุณคำว่า想แปลว่าคิดหรือพิจารณาคำว่า的แปลว่าของคำว่า这么แปลว่าอย่างนี้คำว่า周到แปลว่ารอบคอบหรือทั่วถึง